เชื่อมโยงให้อยู่นะลุงก็ทำขออนุญาตทำหน้าที่นี้ให้ เชื่อมโยงให้นะครับ ขออนุญาตมาทำหน้าที่ เชื่อมโยงตรงนี้ให้นะครับ ความมืดเป็นนามความสว่างเป็นนามมนุษย์มีเงาเท่ากับมีกิเลส พระพุทธเจ้าไม่มีเงาถูกต้องครับ คุณระดา นี่ภาษาลุงนะให้รู้ว่าต้องใส่ครับว่าภาษาลุงงอกด้วยครับ เพราะไม่มีใครพูดเช่นนี้หรอก มีลุงงอกคนเดียวแหละแผ่นดินนี้ โอเคไหม มันง่ายดีนะครับเนี่ยนะ มันง่ายดี มันง่ายดี เหตุใดไวรัสจึงเกิดขึ้นค่ะ มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้นะครับ ทุกชีวิตจำไว้เลยครับ เกิดมาขึ้นมาพร้อมกับโลกใบนี้ ทุกสรรพสิ่ง ทุกชีวิต จะเกิดขึ้นมาพร้อมกันพร้อมกับโลกใบนี้ทั้งหมดนี่ที่มันโตถึงขนาดคือ วิวัฒนาการมันนะเป็นวิวัฒนาการตามธรรมชาติของพืชและสัตว์เชื้อโรคเชื้อราคือสัตว์นะครับจำด้วยครับเชื้อรากึ่งพืช กึ่ง สัตว์ ครึ่งหนึ่งเป็นพืช ครึ่งหนึ่งเป็นสัตว์ อย่าคิดมากตัวส่วนว่าเชื้อโรคนี่เป็นสัตว์เลยนะครับนะไวรัสเป็นสัตว์นะครับ หายตัวได้นะไวรัสนะนะครับ เอาไม่อยู่หรอกไวรัสไม่มีอยู่ มันถึงยุคมันเอาไม่อยู่ เพราะนั้น มนุษย์มีทางเดียวคือป้องกันตัวเองนะครับนะโปรดเข้าใจตามนี้นะครับ เข้าใจอ่ะต่อไปนี้เรื่องราวของการป้องกันตัวเองนะครับ พลังงานแสงนะฮะอ่ะเออเสียงใครเอาแสงเอาเสียงครับอขอสาวเสียงนิดนึงคำถามยังค้างอยู่สี่คำถามเหรอ คำถามตรงไหนค้างอยู่สี่คำถาม เดี๋ยวนะทางเฟซนี่เหรอ YouTube ครับ y o u t เหรอโอเคเดี๋ยวนะคุณรักคนหนึ่งเหรอโอเค เมื่อกี้ คุณไมจีตอบมาหน้าเรื่องของพลังงานตกผลึก สิบสองเหลี่ยมมุมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่ ไม่ใช่ตามนัยยะทางฝั่งลุงนะครับ หรือคนเจออธิบายเรื่องอื่นก็ไม่มีปัญหานะครับลุงไม่เตะตัดขาใครอยู่แล้วครับ ลุงไม่เบรคใครอยู่แล้วนะถ้ามีความเห็นต่างจะบอกให้ทราบไว้ ความคิดกับความรู้สึก มันสวนทางกันใช่ไหมคะ ความคิดกับความรู้สึกฟังกันีีนะครับ ความรู้สึกนี่เป็นเรื่องของกายร่างกายของเรานะครับ ความคิดคือเรื่องใจของเรา ใจเป็นนามธรรมร่างกายเป็นรูปแปลว่ารูปกับนามมันสัมพันธ์กันอยู่